มาครับผมกราบสวัสดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคน และท่านผู้ชมทุกๆท่านกันอีกครั้งหนึ่งนะพนะวันนี้เรามาอยู่ในเกมสปีดวินเนอร์หรือว่าเกมรถแข่งของทางค่ายพีจีกันนั่นเองนะครับผมมามามาไม่รอช้าไม่รีรอเหมือนเดิมเพื่อนลุยกันเลย let's go วันนี้เอาทุนมา355บาทนะครับโหเลขาลงท้ายอย่างนี้เลขาลงท้ายอย่างนี้ก็ต้องเป็น5้าในรับรออะไรอ่ะจัดไป10สปินลังครั้งกันไปก่อนนะเพื่อนนะ ก่อนอื่นก่อนแรกก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกัน เช่นเคยด้วยนะ ครับเพื่อนมามาดูว่ารถแข่งวันนี้จะแตกดิบแต่ดีหรือเปล่าหรือว่าจะเกลืออีกแล้ว ช่วงนี้นี่เกลือบ่อยเหลือเกินนะเพื่อนนะกินเฮลหลายเกมได้เช่นคงไม่รู้เป็นอะไร ช่วงนี้กินเฮลจัดเลย มามาขอดีๆนะรถแข่งขอดีนะ วันนี้หอยแจ่มเด้ออย่าแกงกันนักเลยนะพี่จี ฟีจีอย่าแกงกันนักเลย ผมอยากจัดฟีเจอร์มันไปดูนี่เป็ดสีเท่าไหร่ เป็ดสีสองร้อยแล้วเบ็ดห้าเอ้ยเบ็ดห้าน่าจะได้อยู่มั้งเบ็ดห้าน่าจะได้อยู่มั้งฟีเจอร์อะเบ็ดห้าสองร้อยห้าสิบจัดตายเลยครับผม อย่ารอใช้อะไรรอนะแม่นะ มามามาในฟีขอดีๆเด้อ ในฟีขอดีๆเด้อ นอกฟีเมื่อกี้ไม่แตก ให้กูเลยเช็ดคกอุ้ยมาถึงกับตัวคูณแบบกระนำเลยหรอมาถึงกับตัวคูณแบบกระนำเลยหรอ แล้วดูตัวคูณที่มันให้เพื่อนแล้วดูตัวคูณที่มันให้หมับเขาให้ไปดีโอ้โหตัวคูณเยอะอยู่นะ มันเล่นตัวคูณเยอะอยู่นะ แล้วเจมาอย่างงี้สวยงามครับผมไหลหรือเปล่าไหลหรือเปล่าว่ายังไงเออแล้วไอ้ด้วย A ต่อไปไงต่อผมเคด้วยเคด้วยมางี้สวยงามดอกนี้หลอกบอกเลยว่ารู้เรื่องดอกนี้บอกเลยว่ารู้เรื่องแน่นอนครับ ผมเพื่อนนะคูณ 18นะจัดไปดีครับ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตรางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมาแล้วจังหวะนี้เพื่อนซูเปอร์เมกา459บาทนะเออมาดีจัดออกมาดีจัดว่ะก้อนแรกมาก็ไอ้นี่เลยว่ะ ก้อนแรกมาก็ได้กำไรเลยนะเมื่อซื้อมา200กว่าบาทเางเนี่ยดูตัวคูณที่มันให้ดิดูตัวคูณที่มันให้ดิเพื่อโคตรเอา คูณ 22 ไปแล้วนะ จังหวะนี้เหล็ก 4 สปินนะครับผม ว่ายังไงว่ายังไงไหลต่อหรือเปล่าคิวโอ้โหคิวว่าไงคิว คิวคิวคิวได้คิวตอนนี้เออสวยงามแล้วคิวเข้าซะด้วยไง แล้วคิวมันเข้าซะด้วยไง สวยงามจะจากคูณยี่ห้าหมับเขาให้ไปดอกนี้ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมารัวๆบอกได้เลยว่ารางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมารัวๆนะเมื่อนะซูเปอร์ไม่กลับอีก393บาทโอ้โหมาดีจัดว่ะ มาดีจัดว่ะเพื่อนมาดีจัดว่ะขออีกหน่อยได้เปล่าขออีกหน่อยได้เปล่า อีกสองสปินสุดท้ายนะเพื่อนสองสปินสุดท้าย่งแล้วดอกนี้แตกเดืออยู่นะแดดอยู่นะ ไหลไปดิครับไหลไปดิครับไหลต่อไม่รอแล้วนะ ไหลต่อไม่รอนะหูคูณที่8หมับเขาให้ไปดอก หมับเขาให้ไปดอก นะ เพื่อนนะ รางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมารัวๆ บอกได้ว่ารางวัลก้อนใหญ่ก้อนโตมารัวๆเลยนะเพื่อนจังหวะนี้หูมาโคตรดีเลยว่ะซูเปอร์ไมกับไกสี่ร้อยสี่สิบแปดบาทพี่จัดไปดิครับผม มาสเปนสุดท้ายหมดกองหรือยัง หมดกองหรือยังได้อยู่เปล่าได้อยู่เปล่าโอ้โหหมดกองไปซะก่อนคูณสามสิบสองมาทำไมวะเนี่ยหมดกองไปซะก่อนนะเสียดายแต่ได้มาทั้งหมดหนึ่งพันสี่ร้อยยี่สิบสามบาทเจ็ดเค ซื้อไป 200ได้มาพันสี่โคตรเอานะเพื่อน บอกได้เลยว่าโคตรแจ่มโคตรแหลมนะครับผมมาไหนลองเป็นหนักๆกันสักนิดนึงว่าเบ็ดเจ็ดไป ก็ไม่หนักมากหรอกเพื่อนจัดฟีเจอร์ไปลองดูลองดูเบ็ดห้าแต่ดีขนาดนี้มาดูว่าเบ็ดเจ็ดจะเป็นยังไงนะเพื่อนนะก็ถ้าท่านผู้ชมคนไหนสนใจตามผมอะไรกินนี้ตามผมมาในเมนที่ประมุดเอาไว้ได้เลยนะครับผมมีโปรลับให้ตลอดเหมือนเดิมนะเพื่อนมาเบ็ดเจ็ดขอดีๆนะเบ็ดเจ็ดเฮ้ยเบ็ดเจ็ดอย่างนี้ไม่สวยเบ็ดเจ็ดอย่างนี้ไม่สวยเอาหน่อย อย่าน้อยหน้าเบ็ดห้าดิฮัลโหลอย่าน้อยหน้าดิวะคิวคิวไม่เข้าคูสิบสามเบาถือว่าเบาอยู่ถือว่าเบาอยู่เพิ่งจะสามสิบบาทเทซื้อสามร้อยกูซื้อไปสามร้อยเพิ่งจะสามสิบบาทเลยสามสปินสุดท้ายว่าไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรวะหน้าอะไรวะหน้าโหตัวคูณโคตรเยอะ ตัวคูณโคตรเยอะแต่ไม่แตกเลยใช้โค้ดสปินสุดท้ายแล้วเพื่อนเรียบร้อยนาวเฟะเลยเบ็ดเจ็ดกูเบ็ดเจ็ดกูแตกสามสิบบาทเพื่อนอะไรวะหน้า โอเคพอดีกว่าพอดีกว่าเดี๋ยวโลบเยอะแล้วเดี๋ยวจะหมดตูดเอานะเมื่อนะโอเควันนี้ขอพาไปเพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมกันด้วยนะครับ ผมเลยใครจะตามมาเล่นสามารถตามผมมาในเมนที่ปักหมุดเอาไว้ได้เลยนะเมื่อนะมีปลอบให้ตลอดเหมือนเดิมครับ ผมมาเจอใหม่คลิปหน้าเป็นบายบายสวัสดีครับ